มาเริ่มต้นเนื้อหาในหน่วยนี้กันนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแทรกเนื้อหาจาก Google Drive กันก่อนนะครับ ซึ่งในส่วนของการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites เนี่ย เราสามารถที่จะดึงเนื้อหาที่อยู่ใน Google Drive นะครับ มาแสดงผลในตัวเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับ โดยที่เราสามารถที่จะเลือกรูปแบบการแสดงผลนะครับได้ 2 รูปแบบก็คือแบบลิสต์รายการก็จะแสดงผลลักษณะนี้นะครับ ก็จะมีชื่อไฟล์แล้วก็ ในส่วนของวันเวลานะครับ ที่แก้ไขแล้วก็เป็นเจ้าของนะครับชื่อเจ้าของไฟล์ แล้วก็การแสดงผลแบบมุมมองตารางนะครับ ก็จะแสดงรายละเอียด รูปแบบของไฟล์ให้ดูนะครับ พร้อมชื่อนะครับทีนี้ในการนำข้อมูลจาก Google Drive มาแสดงผลนะครับ เรื่องสำคัญเลยนะครับในการนำเนื้อหาต่างๆ ที่อยู่ใน Google Drive มาแสดงผลก็คือในเรื่องของการ ำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาที่จะนำมาแสดงผลในเว็บไซต์นะครับ ซึ่งถ้าเราดึงเนื้อหาในส่วนไหนมาแสดงนะครับ เราก็ต้องทำการกำหนดสิทธิ์นะครับ ให้ผู้ที่เข้ามาดูเนื้อหาในเว็บของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์ในตัว Google Drive ได้ด้วยนะครับ ในกรณีที่เราสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาและเจอปัญหาอย่างนี้นะครับ ก็เราต้องเข้าไปทำการกำหนดสิทธิ์นะครับให้ ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่เข้ามาดูเนื้อหาในส่วนนี้ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับ ในการแทรกเนื้อหาจาก Google Drive นะครับ วิธีการก็ไม่ยากนะครับ ก็ลักษณะการแทรกเนื้อหา เช่นเดียวกับ การแทรกเนื้อหาต่างๆนะครับ ที่ผ่านมานะครับก็ ให้เราคลิกที่เมนูแทรกนะครับ จากนั้นเลือกจากไดนะครับ ดี๋ยวเราจะทำการแทรกเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในไดร์นะครับ ให้เป็นเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดได้ ก็ให้เราทำการเลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์นะครับพอได้โฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วก็ให้คลิกปุ่มแทรกเราสามารถที่จะ ปรับขนาดนะครับของตัววัตถุ แล้วก็ลากไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการ อันนี้ก็จะรวมกันแล้วนะครับ ก็สามารถที่จะปรับขนาดเพิ่มเติมได้ สามารถปรับตั้งค่าการแสดงผลตรงนี้ได้นะครับ ตรงฟันเฟืองตรงนี้ก็คลิกเข้าไป ก็กรณีที่จะให้แสดงแบบตาราง สังเกตดูนะครับ ก็จะเปลี่ยนไปในส่วนของการแสดงผลด้านล่างตรงนี้ เดี๋ยวแบบดาวน์โหลดนี้จะเลือกแบบมุมมองรายการนะครับ เสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับ เพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะดูได้นะครับว่าไฟล์มีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับ แล้วก็ไฟล์ประเภทอะไรนะครับ ตัว Google Sites ก็จะดึงขึ้นมาแสดงให้อัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ไม่เสียเวลาในการที่จะนำไฟล์มาเชื่อมโยงไปทีละไฟล์ทีละไฟล์นะครับ เราก็สามารถที่จะดึงไฟล์ทั้งหมดนะครับ ที่อยู่ในไดร์มาแสดงผลในเว็บของเราได้เลยอ่อีกแบบหนึ่งนะครับก็เช่นกันนะครับ ก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการ ที่อยู่ในไดร์ของเรานะครับ ทำการลาก สังเกตนะครับ อันนี้ในภาพกิจกรรมเพื่อให้เห็นในส่วนของรูปภาพนะครับ ก็ให้เราปรับนะครับการตั้งค่าแทนที่จะเป็นมุมมองรายการนะครับ ก็เราก็เลือกเป็นมุมมองตารางแทนนะครับ ตัวโปรแกรมก็จะ แสดงในรูปแบบของตารางนะครับ ซึ่งเราจะสามารถเห็นเป็นภาพได้แล้วนะครับ ก็ทดลองดูตัวอย่างนะครับ อ่า นี่ก็ในส่วนของดาวน์โหลดนะครับ จะแสดงผลในมุมมองแบบลิสต์รายการ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับ อ่า ในส่วนของภาพกิจกรรมก็คือจะดึงภาพทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่อยู่ในไดร ขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัติ โดยที่เราไม่เสียเวลามาแทรกรูปทีละรูปทีละรูปนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะทำการขยายการแสดงผลตรงนี้ได้ อันนี้ก็เอามาประยุกต์ใช้งานได้นะครับสำหรับ การนำเสนอข้อมูลที่อยู่ในไดร์สามารถที่จะดึงเข้ามาแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ของเราได้ โดยอัตโนมัติได้เลยนะครับ แล้วแต่ว่าเราจะเอามาประยุกต์ใช้งานลักษณะยังไง อันนี้ก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ แบบ 2 แบบด้วยกันก็คือ เอกสารดาวน์โหลด แสดงแบบเรีรายการ แล้วก็ภาพกิจกรรม แสดงแบบมุมมองตารางอ่าก็จะเห็นเป็นภาพกิจกรรมได้เลย แล้วเจอกันในหัวข้อต่อไปนะครับ สวัสดีครับ